แล้วเราจะทำอย่างไรนะครับ ให้โรงแรมของเราหรือโฮมสเตย์ของเราหรือเราที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะเข้าไปอยู่ใน Agoda ได้นะครับอ่าสิ่งที่เราต้องทำนะครับต้องเข้าไปที่นะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ ycs นะครับ agoda com นะครับผมซึ่งตัวนี้เราเข้ามาเสร็จปุ๊บให้เราไปกดเปลี่ยนภาษาด้านบนนะครับพอเปลี่ยนภาษาไทยแล้วทุกคนจะพอเข้าใจบ้างนะครับ เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจนถึงคำว่าสมัครสมาชิกตอนนี้เลยฟรี สมัครปุ๊บให้ทุกคนลองเลือกเลยนะครับปึ๊บประเภทห้องพักของคุณคืออะไรนะครับอ่าโรงแรมห้องพัก guest เฮาส์โรงแรมแคปซูลนะครับโฮมสเตย์นะครับรีสอร์ทต่างๆมากมาย นะครับอ่าพอเลือกเสร็จปุ๊บ กดบันทึก จำนวนห้องพักที่มีอยู่เท่าไหร่นะครับอ่าสมมติผมมีอยู่8ห้องเนี่ยผมก็พิมพ์ไป8ห้องนะครับผู้ติดต่อหลักคือใครนะครับอ่าตัวผมเองนะครับอีเมล อีเมลที่ใช้ติดต่อนะครับ รหัสผ่านนะครับสำหรับตรวจดูนะครับ เสร็จเรียบร้อย กดดำเนินการต่อนะครับ คราวนี้ทาสเวิร์ดอาจจะเป็นปัญหานิดนึงนะครับ เพราะว่าเขาต้องการให้มีตัวอักษรทั้งหมด 8 ตัวด้วยกันนะครับ ก็ใส่ไปให้ครบนะครับถึงจะผ่านได้นะครับ หลังจากที่ลงทะเบียนผ่านหน้าจอนั้นนะครับ หน้าจอต่อมาที่เราจะเจอนะครับ คือการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์นะครับ ชื่อห้องพักเราชื่ออะไรนะครับ พิมพ์ลงไปนะครับ ห้องพักชื่ออะไรนะครับ โรงแรมชื่ออะไรนะครับ ตามด้วยประเทศนะครับ อยู่ในประเทศไหนนะครับ โอเคนะครับ ใส่ประเทศไทยลงไปนะครับ ตามด้วยจังหวัดนะครับ ใส่ที่อยู่ให้เรียบร้อยนะครับ ให้ตรงกับที่โรงแรมของเรานะครับ ต่อมาคือสถานที่ตั้งนะครับ ก็เลือกให้เรียบร้อยนะครับ ว่าเราตั้งอยู่ที่ตรงจุดไหนนะครับปุ๊บที่พักของท่านมีชื่อที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยใช่หรือไม่นะครับ ใช่นะครับเช่น ชื่อภาษาอังกฤษกับชื่อภาษาไทยเราไม่ตรงกันนะครับ เราอาจจะใส่ที่เป็นแบบ 2 อันเข้าไปนะครับผมระดับดาวนะครับกำหนดดูนะครับ ว่าโรงแรมเราอยู่ระดับดาวที่เท่าไหร่นะครับให้เลือกว่าเป็นระดับดาวที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการนะครับตำแหน่งผู้ติดต่อนะครับก็คือโอนเนอร์นะครับเป็นเจ้าของเองหรือเปล่านะครับ หรือเป็นผู้จัดการหรืออะไรกันนะครับเว็บไซต์นะครับก็เอาเว็บไซต์เรามาใส่นะครับเฟซบุ๊กก็ได้นะครับ ที่พักของคุณอยู่ในเครือโรงแรมหรือเปล่านะครับถ้าอยู่ในเครือก็มีก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นของตัวเองก็ไม่ต้องมีนะครับอ่าจำนวนการออนไลน์ต่อเดือนนะครับ ต่อห้องจำนวนการจองออนไลน์ต่อเดือนนะครับคร่าวๆไปก็ได้ครับอาจจะจอง8ห้อง10 ห้องต่อเดือนก็ได้นะครับคือเป็นการอนุญาตว่าสมมติว่าถ้าห้องเรามีการแลกเปลี่ยนบ่อยๆเราอาจจะจดจำมาว่าเดือนหนึ่งมีคนมาพักเท่าไหร่ แล้วอาจจะเขียนไปประมาณว่า 10 ห้อง 20 ห้องนะครับ เพื่อที่กูด้าจะได้จัดสรรปันส่วนห้องเราว่าตอนนี้มีอยู่กี่ห้องที่ว่างนะครับใบอนุญาตของที่พักนะครับอ่าใส่เข้าไปด้วยนะครับ และอันสุดท้ายนะครับที่ ที่พักรับบัตรเครดิตหรือไม่ครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการติดต่อกับอ Agoda ในการส่งข้อมูลยืนยันนะครับว่าเรามีโรงแรมและก็ข้อมูลอะไรยังไงนะครับคราวนี้อ Agoda จะส่งอีเมลยืนยันเข้าไปในเมลของที่คุณลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็จะได้รับการติดต่อแจ้งเตือนว่าเขาต้องการหลักฐานอะไรเพิ่มนั่นเองครับเพียงแค่นี้ก็สามารถนำโรงแรมของเราไปอยู่ใน Agoda ได้แล้วนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างครับในการใช้แอป Agoda นะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเองนะครับในด้านนักท่องเที่ยวเอง ในการจองตั๋วหาที่พักนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับในการจองเราจะได้ไม่ลาบากในการไปนั่งตะเวน หาว่าโรงแรมนี้ว่างไม่ว่างอีกต่อไปนะครับและอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือ สำหรับผู้บริการนะครับก็คือเจ้าของโรงแรมเจ้าของหอพักเจ้าของรีสอร์ททั้งหลายทั้งแหล่นะครับ ก็คือสามารถนำนะครับรีสอร์ทของเราสถานที่ของเรานำไปใส่ไปร่วมกับอากูด้าได้เพื่อให้ลูกค้าสามารถในการจับจองแล้วก็มาพักที่เราได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับในตอนหน้านะครับเราจะมาสอนกันถ่ายรูปอย่างไรให้สวยงามนะครับปิ้งปังดูน่าสนใจนะครับในตอนหน้าเรามาพบกันครับ